ไอ้กระบุดพวกมึงสมควรตาย รู้ว่าเป็นมึงตั้งแต่แรก กูกดหัวมึงไปนานแล้ว กูนี่แหละ ที่กดหัวเอาชีวิตพ่อเจ้าคืนไป ลากตัวมันไปทันทรมาน ประจานมันให้สาสม จะตาย สร้างตัวแทนแห่งศรัทธา เพื่อต่อดวงชะตา